สวัสดี นิสิตนักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับ ครูชื่อ นรงการรอดทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชา ภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ รับผิดชอบที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราในหัวข้อภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะถึงหัวข้อนั้น มันก็ต้องมีการพูดคุยเล็กน้อยถอยไปไกลมากเลยเกี่ยวกับ เรื่องที่สำคัญที่นักภาษาศาสตร์โครงสร้างนิยมนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยพิจารณาว่าภาษาแต่ละภาษาเนี่ยมีตระกูลภาษาแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ดังต่อไปนี้ครับให้เราลองพิจารณาดูที่ภาพที่แสดงขึ้นที่หน้าจอนะครับเห็นเป็นแผนที่โลกเลย ทั้งโลกเลย จะสังเกตว่ามีเฉดสีต่างๆนะครับ ทั้งเขียว แล้วก็มีการไล่ระดับของสีนะครับ แดงเหลืองและอื่นๆนะครับ ดูที่ทางด้านซ้ายมือนะครับ ตั้งแต่ทวีปอเมริกาเหนือนะครับ ไปจนจรดอเมริกาใต้นะครับ สังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับ ในช่องทางด้านซ้ายมือนะครับ ตารางทางด้านซ้ายมือเนี่ยแสดงไว้ว่าปรากฏภาษาตระกูลใหญ่นะครับ ตระกูล อินโดยูโรเปียนนะครับ ในตอนทวีปอเมริกาเหนือนะครับ ส่วนทวีปอเมริกาใต้นะครับ ก็มีตระกูลภาษาอื่นๆนะครับ ปรากฏอยู่ด้วย สังเกตว่าทางตอนเหนือของทวีปยุโรปก็เป็นสีเขียวเช่นกันนะครับ เพราะว่ามีตระกูลภาษาใหญ่ ๆ คือตระกูลอินโดยูโรเปียนเนี่ยปรากฏอยู่กินอาณาบริเวณเป็นจำนวนมากนะครับ ถัดมาครับดูที่ทวีปแอฟริกานะครับ บางส่วนของแอฟริกาจรดไปจนถึงตอนใต้ของประเทศแอฟริกาใต้นะครับ พื้นที่ตอนบนนะครับ ตั้งแต่อียิปต์แถบแถบคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับ พื้นที่สีเหลืองก็จะมีตระกูลภาษาใหญ่ ๆเนี่ยตระกูลแอฟโรเอเซติกนะครับ กินอาณาบริเวณประมาณครึ่งทวีปแอฟริกานะครับ ส่วนแอฟริกากลางจนถึงแอฟริกาใต้อีกส่วนหนึ่งนะครับ ปรากฏตระกูลคอสันนะครับคอสัน K H O I S A N นะครับถัดมาครับ มาดูที่แถบยุโรปตั้งแต่สหภาพรัสเซียนะครับ หรือโซเวียตในชื่อเดิมนะครับ ไล่มาจนถึง บริเวณอินเดียนะครับ ติดกันนั้นกับประเทศจีนซึ่งมีเฉดสีสีแดงนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาตระกูลใหญ่คือภาษาตระกูลอินโดยูโรเปียนนะครับ ที่ประเทศจีนครับไปจนถึงมองโกเลียตอนเหนือนะครับทางด้านบนก่อนที่จะถึงคาบสมุทรเกาหลีคาบสมุทรเกาหลีจะเป็นสีฟ้าเล็กๆ จางๆนั้นนะครับ ประเทศจีนทั้งประเทศนะครับมีตระกูลภาษาใหญ่ก็คือตระกูลไซโนทิเบตันนะครับ ต้ายพื้นที่สีแดงครับเป็นรูปสีฟ้านะครับมีประเทศไทยเป็นเบื้องต้นนะครับแถบแถบนั้นคือแถบเซาท์อีสเอเชียนี่ก็ปรากฏตระกูลภาษาใหญ่ ๆ หลายตระกูลนะครับที่สำคัญคือตระกูลภาษาไทยกระไดนะครับใต้ลงไปกว่านั้นครับเป็นพื้นที่สีชมพูอ่อนนะครับอันได้แก่คาบสมุทรมาลายู ประเทศอินโดนีเซีย บางส่วนของประเทศฟิลิปปินส์ ก็มีตระกูลภาษาใหญ่ๆ อีกตระกูลหนึ่งนะครับ ที่ชื่อว่าตระกูลออสโตรเนเชียนนะครับ ขวามือของประเทศไทยสีใกล้เคียงกันกับสีแดงของประเทศจีน แต่ว่าเป็นคนละตระกูลภาษากันนะครับ อีกตระกูลหนึ่งนะครับ ตระกูลออสโตรเอเชติกนะครับ ถัดไปที่ทวีปตอนบนของทวีปออสเตรเลียนะครับ มีเฉดสีม่วงอ่อน นั้นก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งที่ทวีปออสเตรเลียนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมก็จะสังเกตเห็นพื้นที่สีที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับ เป็นพื้นที่สีเทานะครับ เป็นตระกูลภาษาคำติดต่อนะครับภาษาคำติดต่อ เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันว่า ภาษาคำติดต่อนั้นเป็นยังไงนะครับ ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องตระกูลภาษานะครับ เราก็เป็นที่น่าสังเกตว่านักภาษาศาสตร์ เปรียบเทียบเชิงประวัติเนี่ย ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าโลกใบนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยณเวลาปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ภาษา ก่อนหน้านี้เดี๋ยวครูจะเฉลยตอนท้ายนะครับ ถัดไปครับหัวข้อถัดไปก็คือว่ากลุ่มตระกูลภาษาเนี่ยเราพิจารณากันอย่างไร ประการแรกนะครับ เราพิจารณาว่าในโลกใบนี้มีกลุ่มตระกูลภาษากี่กลุ่มเนี่ยพิจารณาจากว่าภาษานั้นๆมีความคล้ายกึงกันมากแค่ไหน นะครับประการที่ 2 ภาษานั้น ๆ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันหรือไม่นะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่ต้องพิจารณาก็คือการแตกตัวของภาษานะครับภาษาหนึ่งหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่งได้เนี่ยด้วยปัจจัย 2 ประการนะครับก็คือประการแรกเนี่ยการเวลาที่ผ่านไปยาวนาน มากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้ภาษาหนึ่งๆแตกตัวเป็นอีกภาษาหนึ่งๆได้ ส่วนอีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่ามีการอพยพโยกย้ายผู้คนข้ามเขตข้ามแดนกระจายตัวไปทั่วมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับ เช่น ภาษาตระกูลไทยกระไดมีการอพยพทฤษฎีคนไทยมาจากไหน กล่าวไว้อย่างประการหนึ่งนะครับว่ามีการกระจุกตัวของการผู้ใช้ภาษาไทยเป็นจำนวนมากแถบเดียนเบนฟูในชื่อเดิมนะครับแถบ ปัจจุบันคือเวียดนามเหนือ แล้วก็กระจายตัวพูดกันเป็นบริเวณกว้างขวางนะครับ ในแถบเซาท์อีสเอเชียหรืออุษาคเนในชื่อเดิมนะครับ